ครับเจ้าของร้านเนียวเซลร้านนี้ขายอะไรบ้างครับ ขายโกโก้ค่ะ แม่ค้าก็ขายค่ะ แม่ค้าสดทุกคนเลยค่ะ แม่ค้าสดทุกคนเลยนะครับขายให้ด้วยนะคะ ช่อง Teen Talk วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ครับ 2020 ปีนี้ครับเป็นปีที่พิเศษมาก ๆ เพราะเป็นปีแรกที่มีรถไฟฟ้า BTS มาถึงมอเกษตรแล้ว เราจะไม่มีปัญหารถติดในเกษตรแฟร์อีกต่อไปครับผม นี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านโลแลนด์นะครับ เราดูว่าร้านนี้ครับมีอะไรเด็ดเราถึงแวะมานะครับมาดูได้เลย อันนี้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ อ่าลองอธิบายนะครับว่าร้านนี้มีมีอะไรบ้างเนี่ยที่น่ากินร้านนะคะเด็ดๆเลยก็คือสุกี้โร คือเราใช้หมูวุ้นเส้นห่อเต็มค น้ำจิ้มสุกี้เราทำเองทุกอย่างทุกเมนู รับรองว่าแซ่บมาก อีกอย่างหนึงก็คือสลัดโลของร้านเรา ซึ่งตอนนี้หมดแล้วซึ่งตอนนี้กำลังจะหมดแล้ว น้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บมากค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะครับลองจัดชุดหนึ่งดีกว่าจัดชุดหนึ่งมาลองก่อนว่าเป็นยังไงร้านนี้ต้องบอกคนที่ใส่ให้เป็นสายะเฮลตี้มีร้านที่ใส่เฮลตี้เลยรสชาติแบบแซ่บอันนี้ราคาเท่าเท่าไหร่บ้างครับราคาเท่าไหร่บ้างชุดเล็กละ4 ชิ้น 45 บาทค่ะ แล้วก็ชุดใหญ่8ชิ้น80บาทนี่ดูนี่ดูนะครับดู เดี๋ยวลองชิมมันก่อนเลยดีกว่า้ะบอส เป็นไงบ้างคะเต็มคำมากๆครับ อันนี้ตัวไระคือสุกี้โลนะครับสุกี้โลสุกี้โลเครื่องเต็มคำมากๆครับ เครื่องเนี่ยครับ เครื่องแน่นมาก คุ้มค่ามากเลย อันหนึ่งเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับ เราลองให้เพื่อนเราชิมนะครับว่าร้านโลแลนด์เนี่ยเป็นยังไง ผมไม่ได้โม้นะไม่ได้อวยนะเนี่ยของจริงอร่อยจริงเต็มปากเต็มคำสายเฮลตี้ขนาดเฮลตี้ยังอร่อยอยู่คุณคิดดูเฮลตี้แล้วก็อร่อยด้วยเป็นไงรสชาติเป็นไงครับสุดยอดมากคุณบอสสุดยอดเนี่ยใครก็บอกสุดยอด เดี๋ยวฝากร้านไว้นะครับร้านโลแลนด์นะครับสายเฮลตี้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยร้านอยู่ที่บูธ29ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไว้ไว้ไว้ทางทางนี้ทางนี้ขึ้นทางนี้นะขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปฝากร้านข้าง ๆ ด้วย มีของขายนอกจากของกินนะครับ ลองดูได้ นะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้เลยครับฮอกต็อกเคครับผม ร้านนี้ผมว่าเด็ดครับเอ่อต็อกเด็ดคนขายครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้าน็อกต็อกเคใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านเหรอครับ ใช่ค่ะคุณกันกับเพื่อนสามเราขายอะไรบ้างครับร้านนี้ ก็จะมีเป็นแป้งตองเกาหลีนะคะ เสียบกับไส้กรอก แล้วก็มีเป็นปักล้วน แล้วก็มีเป็นไข่ม้วนเกาหลีมีสามไส้ธรรมดา เจ้าขอกชีค่ะมีสามไส้นะครับ แล้วแล้วได้ข่าวว่านอกจากอาหารจะเป็นเกาหลีแล้วจะพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยใช่ไหมครับ ได้นิดหน่อยอ่เราพูดให้ดูหน่อยครับเนิยวเซลแล้วก็เวลาขายเสร็จก็เอ่อมาชิเกจิเซลแปลว่าขอให้ทานให้อร่อยค่ะ นี่นะครับมากินร้านนี้ครับได้ลมเหมือนอยู่เกาหลีจริงๆเลย เดี๋ยวเรามากินดีกว่าสั่งมาอย่างละอันเลยครับได้วันนี้นะครับอาหารจากร้านออกป๊อกเคนะครับ เป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ซอสเขาเข้มข้นมากครับ ซอสเบพอนซอสนี่เข้มข้นมาก แป้งเหนียวนุ่มมากครับ แป้งเหนียวซอสเข้มข้นอร่อยมากครับ คนขายก็หลังที่เห็นครับผม และปอลมัดมาแล้วครับ ผมมาจากสนามฟุตบอลครับดูดูตาเห็นตัว สวัสดีครับทุกคนครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลย ตอนนี้นะครับเรากินกันมาหลายร้านมากๆแล้ว รู้สึกว่าเริ่มกินไม่ไหวแล้วเราต้องเรียกคนมาช่วยคนหนึ่งครับ เพื่อนเรา ทุกคนคงต้องเซอร์ไพรส์นะว่าเขาเป็นใครนี่ครับ ใครมือจักเขานะครับเหมือนเดิมครับไปกดที่ลิงก์ข้างบนได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้คลิปหมูย่างถางถูกไหครับปรมัดยัดลงคอไปลำโพงฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเดินอยู่ข้างในแล้วเหรอเดี๋ยวเจอกันตรงหน้าสหกรณ์นะมีร้านอาหารเยอะเลยให้มึงมาจัดการ โอเคนะ โอเค เดี๋ยวมาครับ เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาแน่นอนก็อื่นเลยนะ เพลง You Will Never Walk Alone ขึ้นเลยครับผม You ไม่ได้เป็นล้อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอฟเฟกต์ขึ้นอ่างี้มาดูนี่เราต่อกันเลยดีกว่าปรปรมัตมหาแล้ว ร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับผมร้านนี้ชื่อร้านอะไรไม่มีชื่อร้านหรอ ร้านเจมจนร้านเจมจนนะครับร้านนี้ที่เด็ดอยู่ที่อะไรครับ อยู่ที่โกโก้ ค่ะ เราสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยนะคะ โกโก้เลือกท็อปปิ้งได้นะครับ ราคาเท่าไหร่ครับโกโก้ 49 บาทค่ะ 49 บาท สนใจไหมผมว่าก็โอเคครับ เอาเลยดีกว่า เอาเลยครับคุยครับตันมาเลย โอเคครับปรมาส์ครับมาจากสนามบอลเหนื่อยเดี๋ยวต้องมากินท้าหน่อยละโกโก้ ใช่ครับ ของหวานๆนี้ช่วยทำให้ ผมเฟ็ดขึ้นแล้วผม แล้วช่วยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไหมครับ เฮ้ยมันเป็นแชมป์อยู่แล้วครับเอาเป็นโอริโอเอาโอริโอครับกับนี่ครับมันมาริโซนี่ก็ได้เลือกฮ็อปปิ้งได้ด้วยนะครับวันนี้ น่ากินมากเลยหวานชื่นใจแน่นอนครับผมกินซูชิป่ะถ้าอร่อยมาชิมอีกได้นะคะครับผม ู่ที่ร้านนี้ครับตรงนี้ร้านอยู่ที่หมายเลข 67 ใช่ไหมครับบหน้าหน้าสหกรณ์พอดีเลย นี่นะครับโกโก้มาแล้วนะครับน่ากินมากมีท็อปปิ้งเป็นมัชเมลโล่กับโอริโอนะครับเดี๋ยวลองชิมรสรสชาติดูเข้มข้นมากครับโกโก้เข้มข้นมากเดี๋ยวให้บอลมาชิมนะครับนะครับถึงน้ำตาของชิมครับครับแต่ผมเป็นคนที่กินไม่โดนปากนะครับ หลอดต้องห้ามเป็นหลอดเดียวกันนะครับขอบคุณาครับอ่ะอาปาก เป็นไงครับผม อร่อยครับ อร่อยดีครับผม หวาน สดชื่น หอม ชื่นใจมากผมให้เลยชิมครีมนะครับ จุ่มนมนะครับ โอริโอครับ นี่ครับ ประมาณนะครับ เหี้ยแล้วตอนนี้นะครับ เราอยู่กันที่หน้าร้านนะครับร้านเป็นร้านขายซูชินะครับสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับป้าอยากกินไหมอยากครับผมมาดูครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวลองให้ถามร้านนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมซูชิบ้านโบเบนค่ะที่ซูชิบ้านโบเบนนะครับอันนี้โบนี่เบนค่ะนิโบนี่เบนก็กลายเป็นบ้านโบเบนนะครับ อยากให้แนะนำเมนูหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับไอโบแนะนำก็มีมีหลายอย่างค่ะซูชิของเรานะคะ จะทำละสิบบาทค่ะ ี้เลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเป็นแบบข้าวปั้นค่ะ อันนี้จะเป็นข้าวปั้นไส้ข้างในนะคะจะเป็นเป็นแซลมอนค่ะ อันนี้จะถ้าแบบทอดนะคะจะขายขายคำละไอ้35บาทค่ะถ้าไม่ไม่ทอดนะคะ 25 บาทค่ะ จะข้างในจะมีหลายไส้นะคะ มีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งไข่กุ้งค่ะ แล้วก็มีแซลมอนด้วยค่ะและทางร้านของเราก็ยังมีอ๋อมี ยากิโซบะด้วยยากิโซบะด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาสั่งเลยดีกว่า ขอสั่งอะไรนะครับ เอาเอาใหญ่เลยครับเอากวนหนึ่งอันนะครับ ตอนนี้หนึ่งอันครับปลา อันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรครับ อันนี้เป็นปลาหรอคะเอาหนึ่งอันครับ แล้วก็เอาเป็นแซลมอนมาสี่อันแล้วกันครับแซลมอนของเราจะชิ้นละยี่สิบได้ครับ แซลมอนชิ้นละยี่สิบนะครับ อันนี้สิบบาทใช่ไหมครับ ูชิแซลมอนนะครับจากร้านนี้นะครับโบโบเบนนะครับงานทั้งหมดเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่3เดือนมกราคมตัวันี้แล้วก็ไปจบวันที่8มกราคมนะครับตลวทั้งหมดนะครับวาซาบิครับวาซาบิขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยถือว่าแซลมอนนะครับดีมากแซลมอนจะเป็นเกรดที่ดีนะครับ แต่วาซาบิเนี่ยของจริงแน่นอนขึ้นถึงนี่น้ำตาไหลเลย และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านชาพีชนะครับ ชาพีชนี่เดี๋ยวเราสัมภาษณ์ผมอยากรู้ว่าชาพีชเนี่ยต่างกับชาอื่นยังไงบ้างครับ มีจุดเด่นยังไงบ้างจะเป็นกลิ่นชาหอมมากกว่าค่ะหวานหวานแล้วก็ร้านนี้ขายเมนูอะไรบ้างครับขายเป็นชาพีชกับโซดาพีชค่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งลองโซดาพีชหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีการชงโซดาพีช แล้วครับตอนนี้เราก็จะมาถามว่าหลังจากที่ได้รับประทานเข้าไปแล้วนี่มีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็คือมีรสมีมีมีรสชาติพีชนะครับตอนนี้รู้สึกซ่าขึ้นมามากเราะมีโซดาด้วยชาพี่นักกินแล้ว ถ้าเดินงานนี้รู้สึกจะร้อนมากๆเลยเหนื่อยด้วย แต่ว่ากินชานี้สดชื่นขึ้นมาเลยครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆร้านได้นะครับค่ะแล้วก็เชิญมาร้านของเรานะคะ โอพีนะคะอยู่ที่โซนดีค่ะบูธ77นะคะ บูธ77นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะคะขอบคุณครับ เจอร้านร้านะครับ เด็ดผมว่าเด็ดแน่นอน ร้านนี้เดี๋ยวต้องลองไปดู มาถึงอะไรเหรอครับเด็ดคนขายเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดู ร้านนี้ขายอะไรบ้างครับ ขายโกโก้ ดทุกคนเลยค่ะแม่ค้าสดทุกคนเลยนะครับ ชื่ออันนี้ชื่อร้านเลยครับร้านเดอชอเดอชอครับอยู่บูธที่เท่าไหร่ครับเนี่ยหมายเลขปอ1 1ค่ะ11นะครับตัวนี้สิทธ์นะคะ มีเมนูอะไรที่แบบเด็ดๆบ้างคะในนี้ อันนี้นะคะจะเป็นขายดีสุดค่ะเป็นดักโกโก้ค่ะดักโกโก้อันนี้ขายดีสุด ใช่ค่ะแต่แนะนำเป็นเมนูนี้ค่ะ เป็นโกโก้สตรอเบอรี่โกโก้สตรอเบอรี่อันนี้ยังไงสวยด้วยอร่อยด้วยค่ะอ๋อเน้นถ่ายรูปสวยด้วยทั้งอร่อยด้วยใช่ใช่เอาดาร์กช็อกโกแลตแก้วหนึ่งครับจัดไปเลย สองแก้วไหมอันนี้ด้วยสองแม่ค้าบอกให้เอาสองแก้วไหมแถมสักนิดนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วแก้วอ่าเดี๋ยวอีกแก้วนึงเอาไม่เอาเอาจะเอาอะไร เอ่อผมเอาเป็นไอ้ช็อกสตรอเบอรี่นะครับอ่าสตรอเบอรี่มาเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งจะได้ลองว่าแล้วราคาของร้านจะรับราคาถ้าจะเป็นตัวนี้จะ45 บาทค่ะเมนูเริ่มต้นสตาร์ท้าถ้า็ีสตรอเบอรี่จะเป็น 60 บาท อ๋อแพงหน่อย ได้ใช่สตรอเบอรี่แบบ กตดีมาก แล้วมีอะไรจะโปรโมทอีกไหมครับร้านนี้ ให้โปรโมทเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเดี๋ยวอ๋อโปรโมทแม่ค้า เปิด เปิดวาร์ปได้ไหมครับ เปิดวาร์ปได้ไหมไอจีหนีแล้ววันนี้ก่อน วันนี้ก่อน บอกให้คนก่อนกินด้วยนะครับร้านนี้ให้ค่อยคนก่อนกินนะคนให้เข้ากันก่อนตอนแรกมันจะเป็นแบ่งเป็นชั้นสีขาวกับสีช็อกโกแลตนะครับี๋จะคนให้เข้ากันแล้วลองชิมดูอืมเป็นคนมากครับ ชอบชอบนมร้านนี้นะ ดูดูแบบไม่มันไม่ค่อยหวานเกินไป อันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับอร่อยนะอร่อยเลย แต่วันนี้แต่วันนี้นะ ผมกินมาผมก็มาสามแก้วแล้วหวานขึ้นถึงนี่แล้วขึ้นตา ป็นไง ปั้นของปั้นอ่ะผมนะครับ จะเป็นช็อกโกสตรอเบอรี่นะผม เราจะลองมากินกันดูครับเป็นไง วันแรกว่ามันดูดยากนิดนึงนะครับผม แต่ก็อร่อยมากผม อร่อยเลยผมด้วยความหวานเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ที่ไปผสมกับช็อกโกแลต ดูหวานน้อยหวานน้อยด้วยเขาน่าจะลงตัวครับผมรสชาติที่ดีมากครับผม และตอนนี้นะครับตอนนี้มืดแล้วเราจะการยังไม่ถึง 10 ล้านเลยครับ แต่ตามไม่ถึง 10 ล้านให้ได้ไหวไหมสบายครับผมโอเคครับชิวครับ ร้านต่อไปเรามาลุยกันที่ร้านชื่อว่ามีติ้งลองเปลี่ยนมากินเนื้อบ้างกินแต่โกโก้สามแก้วแล้วกินชายแก้วเลยมีน้ำเดี๋ยวเรามากินมีติ้งดูซื่ร้านมิตซิงนะคะ เป็นร้านมีหมูย่างเนื้อย่างแล้วก็มีมันบดกสค่ะชื่อร้านมีติ้งนะอยู่อยู่หมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขเออ28 ค่ะ 28 นะครับอยู่ตรง 28 มีมีเนื้อมีหมูใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็ทานกับมันบดใช่ ราคาเท่าไหร่บ้างครับชุดเนื้อนะคะอยู่ที่69ค่ะแล้วก็ถ้าเอ้ยหมูอยู่69 แล้วก็เนื้อ89ครัแล้วก็มันจะมีชุดเทมโปะมีหมูเนื้อผสมกันมันบดแล้วก็จะเป็นมีน้ำพันแก้วหนึงค่ะครัแต่ว่าถ้าน้ำพันอย่างเดียวแก้วละ10บาทก็คือทำสดๆตรงนี้เลยใช่เอามาปิ้งนี้เลย เดี๋ยวเราสั่งเลยนะครับ เอาเซตเนื้อกับมันบดครับหนึ่งเซต นูของร้านมิงนะครับ มีทั้งเนื้อย่าง มีผักมีมันบดแล้วก็มีกระเทียมนะครับ เดี๋ยวลองชิมดูนี่เนื้อย่างเขานะครับ แบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเนื้อนุ่มมากครับนุ่มนะอร่อยมากผมนุ่ม แล้วก็หอมจากเครื่องหมักครับผมเดี๋ยวชิมกระเทียมก่อนบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้โอ้ นุ่มนะนุ่มนะนุ่มมากผมต้มจนนิ่มเลยผมงั้นมึงชอบมึงชอบออีกออีกอีกอีกอีกอีกโอ้โหอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยมันบดนะครับเขาเขาก็ปรุงเหมือนกันมีนกับเนื้อก็อร่อยมากนะ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้าน ไอซ์ ไอศาสตร์ติมทอดนะครับผมอยู่ร้านที่ 87 นะครับ ร้านนี้ขายอะไรบ้างครับ ขายไอติมทอดนะคะ ชื่อว่าไอศาสตร์ค่ะอยู่ตรงบูธ87ค่ะ ตรงงามวงวาน3 ค่ะ ประตูงาม3มีเมนูอะไรบ้างครับเด็ดๆเมนูเด็ดๆตอนนี้ที่หมดแล้วนะคะ ก็เป็นช็อกโกแลตค่ะ ช็อกโกแลตเป็นไอติมทอดช็อกโกแลตใช่ไหมครับเป็นไอติมทอดช็อกโกแลตค่ะ มีมีมีท็อปปิ้งให้เลือกเหรอครับ หรือว่ายังไง คือเราจะมีท็อปปิ้งฟรีให้ 3 อย่างค่ะ แล้วก็อันนี้ลาดตามใจเลยจุใจแน่นอนค่ะลาดตามใจเลย ใช่แล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นที่ 25 บาทค่ะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเช็คอินนะคะเราจะแถมให้หนึ่งอย่างถ้าเช็คอินแถมท็อปปิ้งเพิ่มหนึ่งอย่าง ใช่ค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราลองสั่งอะไรบ้างที่เหลือเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะเหลือวันนี้ลาช็อกชิพแล้วก็คุกเก็ตครีมค่ะอ๋อช็อกช็อกชิพหนึ่งอันครับช็อกชิพนะคะช็อกชิพแห่งร้าน คะแล้วเลือกเลือกท็อปปิ้งได้กี่อย่างนะครับท็อปปิ้งคือเราจะมีฟรีอันนี้ให้ค่ะแล้วก็มีเรนโบว์แล้วก็น้ำลาดแต่ว่าถ้าพี่เช็คอินร้านเราเราแถมไม่หนึ่งอย่างอ๋อเช็คอินป้าเช็คอินเช็คอินนี่เลยนี่ข้างบนนะคะมือถือไม่อยู่แฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กด้วย ไอซ์สาดไอซ์สาดติมทอดอันนี้ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย ะแต่บ่ายโมงยันปิดเลยค่ะ ตั้งของหมดจนกว่า ของจะหมดของจะหมดนะครับขายทุกวันด้วยจนถึงวันที่ปดเลนยถึงเลยค่ะ โอเคครับเดี๋ยวอาปติมเนสเล่ด้วยติมเนสเซ่อติมมีคุณภาพนะครับ ขนมปังก็ ก็คือเป็นของฝากเขาค่ะของคุณภาพทุกอย่างเลแน่ยนอนสะอาดแน่นอนสะอาดแน่นอนด้วยจ้ามีถุงมือเรียบร้อย งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลย ติมทอดร้านไอซศาสติมทอดนะครับลองตักกินกันเลยนี่นี่นี่นะครับเนื้อติมมี้อติมข้างในแล้วก็มีแป้งอยู่ข้างนอกนะครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวลองลองชิมอร่อยจริงอร่อยมากครับ แล้วนครับเราจะไปกินร้านที่เขาบอกเด็ดอีกแล้วครับ เด็ดอีกแล้วแต่เป็นชาพีชนะครับ เด็ดอีกแล้วค่ะขายน้ำชาพีชนะคะ มีชาพีชมีชาพีชน้ำพึ้งมะนาวแล้วก็มีโซดาพีชด้วยค่ะ อันนี้ร้านอยู่เบอร์อะไรครับเป็นหมายเลขหมายเลขร้อยสามนะคะร้อยสามชื่อร้านว่าพีชพีชนะคะร้านนี้ครับพีชพีช แล้วก็มีราคาของเมนูแต่ละเมนูเท่าไหร่บ้างครับทุกเมนู 40 บาท เท่ากันเลยค่ะทุกเมนูที่จอดหมดเลยฉันเอาชาพีทปกติ1แก้วครับได้ค่ะ แล้วก็สำหรับใครนะครับร้านนี้ใครไม่พกเงินสดมานะครับ มีระบบพร้อมเพย์นะครับจ่ายเลยนี่ดูดูนี่มีช่องทางติดต่อของร้านไหมครับตอนนี้มีไอจีของทางร้านด้วยนะคะ ไอจีของทางร้านนะครับ please underscore please แล้วก็ underscore ku ค่ะ เดี๋ยวไปติดตามได้นะครับร้านนี้นะครับ เดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อน อืมอร่อยนะครับสดชื่นเลยออร่อยจริงครับอร่อยอเดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนจ่ายจ่ายเราจ่ายเงินก่อน อร่อยไปเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนจ่ายจ่ายก่อนจ่ายก่อน 40 บาทใช่ไหมครับทุกเมนูเลย นะครับ นะครับไล้กดไลค์อย่าอย่าลืมคิดคิดคิดท่าเองเลย ช่วยกดไลค์ กดซับสไคร b e ด้วยนะครับ กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ครับชวนเพื่อนมาช่วยน่ารักด้วยก็ได้นะ better start tonight 밤새 내가 지켜줄